iPad Air รุ่นที่ 4 เปิดให้สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วนะครับผม แล้วก็จะวางขายที่หน้าร้านในวันที่ 23 ตุลาคมปี 2020 เป็นต้นไป เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ หลังจาก iPad Air รุ่นที่ 4 นะครับ เปิดตัวในงาน Apple Special Event September นะครับ ในวันที่ 15 กันยายนปี 2020 หรือตรงกับประเทศไทยในช่วงวันที่ 16 กันยายน นะครับ ผ่านมา 1 เดือนพอดีครับ วันที่ 16 ตุลาคมปี 2020ทาง Apple ในประเทศไทย ก็เปิดให้ทำการสั่งซื้อ iPad Air รุ่นที่ 4 ได้แล้วนะครับ เราสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Apple Store และที่ร้านตัวแทนจำหน่าย ก็ให้เปิดพรีออเดอร์นะครับ ส่วนสินค้าจะถูกวางขายที่หน้าร้านเป็นวันแรก รกในวันที่ 23 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ถ้าหากว่าใครอยากจะลองเล่น iPad Air รุ่นที่4นะครับ ก็ต้องรอวันที่ 23นะ เราถึงจะเดินไปที่หน้าร้านอย่างเช่น Apple Icon สยาม Apple Central World นะครับ หรืออาจจะเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 และ Banana นะครับ จะเริ่มมีเครื่องมาวางที่หน้าร้านนะครับ ให้เราได้ไปลองเล่นนะครับสำหรับการสั่งซื้อนั้นนะครับ ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับ ก็คงเป็นทางฝั่งของ Apple Store Online นะครับ ผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับตามไปดูอีกทีนึงเผื่อใครอยากจะสั่งซื้อผ่านช่องทางนั้น แล้วก็ให้ทาง Apple จะส่งสินค้าไปให้เราตามที่อยู่ที่ต้องการนะครับในเรื่องของสเปคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ของ iPad Air รุ่นที่ 4 ผมเคยทำคลิปสรุปเอาไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปสั้น ๆ ให้ได้ฟังสำหรับรุ่นนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับ iPad Air รุ่นที่4นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPad Air รุ่นที่ 3 ซึ่ง iPad Air รุ่นที่3นั้นเปิดตัวใน เดือนมีนาคมปี 2019 นะครับ ส่วน iPad Air รุ่นที่ 4 นั้นครับ 1 ปีกับ 6 เดือนครับ หรือประมาณปีครึ่งนะครับ จึงมีการอัปเกรด โดยในรอบนี้ iPad Air รุ่นที่ 4 นั้น บอดี้จะมีการเปลี่ยนไปใช้รูปทรงแบบเหลี่ยมที่มีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro ของปี 2018 นะครับ กล้องหลังมี 1 ตัวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือตัดปุ่มโฮมที่ด้านหน้าออกนะครับแต่ว่ายังคงมาพร้อมระบบทัชไอดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งปุ่มทัชไอดีนั้นจะเปลี่ยนจากปุ่มโฮมไปอยู่บนปุ่ม Power แทนนะครับซึ่งถือว่าเป็น iPad รุ่นแรกที่มีการใช้ปุ่มทัชไอดีที่เป็นตัวเดียวกับปุ่ม Power ที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมสำหรับขนาดหน้าจอนั้นจะอยู่ที่ 10.9 นิ้วนะครับเล็กกว่า iPad Pro 11 นิ้วอยู่เพียง 0.1 นิ้วเท่านั้นนะครับผมในเรื่องของหน้าจอนะครับความถี่ของหน้าจอจะอยู่ที่6 0 h ฮิร์นะครับจะไม่ได้มาพร้อมหน้าจอแบบโปรโมชั่น ลำโพง 2 ตัวนะครับเป็นแบบสเตอริโอคู่นะครับแล้วก็มาพร้อมชิป CPU A14 นะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ของ Apple ชิ้นแรกนะครับที่มาพร้อมชิป CPU A14 โดยตามมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของ iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับสำหรับเรื่องความจุ iPad Air รุ่นที่ 4 นั้นมีให้เลือกอยู่ 2 ขนาดคือ 64 g b และ256 g b นะครับ มาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่เราสามารถชาร์จได้ด้วย ต่อออกไปยังอุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะครับ ถ้าใครมีดองเกลหรือว่ามีด็อกกิ้งอะไรต่างๆนะครับ สามารถเชื่อมต่อ USB-C เข้าไปนะครับ เชื่อมต่อหับเข้าไป เราสามารถที่จะเชื่อม พวกตั้มไดหรือว่าพวก external hard drive เข้าไปได้นะครับและเราสามารถเชื่อมต่อสัญญาณออกไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมรองรับ Apple Magic Keyboard ตัวใหม่นะครับผมที่ใช้งานร่วมกับ iPad Pro นะครับไซส์เดียวกันสามารถใช้ด้วยกันได้เลย รองรับ Apple Pencil รุ่นที่ 2 ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน iPad Air รุ่นที่4นะครับในประเทศไทยนะครับถ้าอยากไปลองเล่นวันที่ 23 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีวางจำหน่าย ายที่หน้าร้าน ถ้าใครเดินผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเดินผ่าน Apple Store ก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูนะครับผมถือว่าเป็นแจ้งข่าวอัปเดตสำหรับใครที่รอ iPad Air รุ่นที่4 อยู่นะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่านั้น iPad Air รุ่นที่ 4 ยังไม่ได้มีกำหนดการวางขายในประเทศไทยนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเมื่อมีการประกาศเปิดขายในรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลูล่าได้แล้ว เดี๋ยวทาง i m o d จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมภายหลังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ